ำหรับกรณีการกระทำผิดจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเข้าถึงข้อมูลนะคะ อาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างของ 2 กรณีศึกษาค่ะ ก็คือในเรื่องของการลักลอบการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วก็การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นมิตรนะคะ